เข้าสู่ป็นกาศเดินทุกผมเดินช่วยน้อง Yeah. thought of Con nói thật thì nó đẹp lắm lộn màu phát đi ลมหนาวพัดตึงแต่คิดถึงแต่คนาแี่้องของเราหาบางใม่เราเอาทางมามุกแต่เรา่าเดือนนี้นะากับขมันหนาวนึกดีมันจังจังกอเตาชีวิตมันยังไม่ได้เข้าสาวคู่หรืเขาและเธอน้อย